สวัสดีค่ะ ดิฉันอาจารย์ดร ธัญญานีโพธิสาร ขอต้อนรับผู้เรียนทุกท่านเข้าสู่โมดูลที่ 6 การจัดซื้อและการจัดการคลังสินค้าค่ะค่ะ ในบทเรียนนี้นะคะ มีวัตถุประสงค์อยู่หลักอยู่ 2 ข้อก็คือ 1. ผู้เรียนสามารถเสนอแนะ การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการจัดซื้อ และการจัดการคลังสินค้าให้แก่องค์กรธุรกิจได้ และข้อ 2. ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้หลักการเกี่ยวกับการได้มาซึ่งเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการจัดซื้อและการจัดการคลังสินค้าในองค์กรธุรกิจได้ค่ะ ค่ะ รายวิชานี้นะคะจะกล่าวถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดซื้อสินค้า และการจัดการคลังสินค้า รูปแบบและวิธีการจัดซื้อ รูปแบบและวิธีการจัดการกระบวนการคลังสินค้า เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการจัดซื้อและการจัดการคลังสินค้า ตัวอย่างกระบวนการการทำงานของระบบจัดซื้อ และการบริหารคลัง คลังสินค้าด้วยระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร SAP ERP ค่ะ ค่ะ เรื่องนี้นะคะจะประกอบด้วย 5 หัวข้อหลักด้วยกันดังนี้นะคะ หัวข้อที่ 1 หน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดซื้อสินค้า และการจัดการคลังสินค้า หัวข้อที่ 2 รูปแบบและวิธีการจัดซื้อสินค้า หัวข้อที่ 3 รูปแบบและวิธีการจัดการกระบวนการคลังสินค้า หัวข้อที่ 4 เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการจัดซื้อและการจัดการคลังสินค้า และหัวข้อที่ 5 ตัวอย่างกระบวนการการทำงานของการจัดซื้อ และบริหารคลังสินค้า ในระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร SAP ERP ค่ะ เมื่อทราบหัวข้อของรายวิชานี้แล้วนะคะ เรามาเข้าสู่บทเรียนกันเลยดีกว่าค่ะ เรามาเริ่มกันด้วยหัวข้อแรกนะคะ หน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดซื้อสินค้า และการจัดการคลังสินค้าค่ะ เริ่มกันด้วยการทำความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบ ในการจัดซื้อสินค้า และการจัดการคลังสินค้ากันก่อนนะคะ เรามาเริ่มกันด้วยหน้าที่ความรับผิดชอบหลักของฝ่ายจัดซื้อนะคะ ซึ่งก็คือการจัดซื้อสินค้าและบริการให้กับกิจการ โดยฝ่ายจัดซื้อนั้นมีหน้าที่ในการคัดเลือกผู้จำหน่ายสินค้า หรือบริการที่มีความน่าเชื่อถือให้กับกิจการนะคะ นอกจากนี้ฝ่ายจัดซื้อมีหน้าที่ในการต่อรองเงื่อนไขของการซื้อให้เป็นการซื้อที่ดีที่สุด ไม่ว่าจะเป็นได้ลักษณะและคุณภาพของสินค้าบริการที่ตรงต่อความต้องการของกิจการ สามารถนำส่งสินค้าหรือบริการให้ทันเวลาที่กิจการต้องการใช้ และได้เงื่อนไขทางด้านราคาที่ดีที่สุด ซึ่งราคาที่ดีที่สุดในที่นี้ไม่ได้หมายความถึงราคาที่ถูกที่สุดเสมอไปนะคะ จะต้องดูองค์ประกอบอื่น ๆ เช่น การรับประกัน และการส่งมอบที่ทันเวลามาเสริมด้วยค่ะ และสุดท้ายนะคะ ฝ่ายจัดซื้อมีหน้าที่ในการบริหารการจัดซื้อให้มีต้นทุนในการจัดซื้อที่เหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุดกับกิจการค่ะ ขั้นตอนการทำงานของฝ่ายจัดซื้อนะคะ เริ่มหลังจากที่มีการระบุความต้องการสิ่งของหรือบริการเกิดขึ้นในหน่วยงานของกิจการ เช่นฝ่ายผลิตต้องการวัตถุดิบเพื่อใช้ในการผลิตสินค้าสำเร็จรูป ฝ่ายบัญชีต้องการโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีเพื่อใช้ในการทำบัญชี หรือฝ่ายคลังสินค้าที่พบว่าสินค้าสำเร็จรูปที่มีไว้เพื่อขายบางรายการมียอดคงเหลือต่ำกว่าที่กำหนดไว้ ฝ่ายจัดซื้อจะมีหน้าที่หลักๆ ในการเลือกผู้จำหน่ายที่เหมาะสม และจัดทำเอกสารสั่งซื้อแจ้งให้ผู้จำหน่ายได้ทราบเท่านั้นค่ะ ต่อมาเรามาดูการทำงานของงานคลังสินค้ากันบ้างนะคะ งานคลังสินค้ามีหน้าที่หลักในการบริหารจัดการสินค้าที่อยู่ในคลังสินค้าค่ะ แต่อาจจะสามารถแบ่งแยกงานออกเป็น 2 ส่วนหลัก ๆ ดังนี้นะคะ ก็คือการจัดการข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า และการจัดการกับตัวสินค้าในคลังสินค้าค่ะ การจัดการด้านข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าที่เก็บในคลังสินค้านะคะ ข้อมูลที่คลังสินค้ามีหน้าที่ต้องจัดการได้แก่ ข้อมูลหลักเกี่ยวกับสินค้าเอง ข้อมูลการเคลื่อนไหวของสินค้าจากเหตุการณ์ทางธุรกิจต่าง ๆ การรับสินค้าจากการซื้อสินค้า การส่งคืนสินค้าจากลูกค้าที่ขายไปแล้วนะคะ การเบิกใช้วัตถุดิบและวัสดุในการผลิต การโอนย้ายสินค้าระหว่างสถานที่จัดเก็บของกิจการเอง และการเบิกสินค้าไปใช้เพื่อ ประโยชน์ต่างๆ เช่น การเอาไปเป็นตัวอย่างในการขายสินค้าเป็นต้นค่ะ ข้อมูลเกี่ยวข้องกับสินค้าสามารถแบ่งได้ออกเป็น 3 ส่วนหลักๆดังนี้นะคะ ส่วนที่1ข้อมูลหลักเกี่ยวกับสินค้าอันได้แก่รายละเอียดคุณลักษณะของสินค้าที่กิจการจำเป็นต้องจัดเก็บไว้เพื่อประโยชน์ในการทำการค้า 2. ข้อมูลการเคลื่อนไหวของสินค้าทางด้านบวก ซึ่งเกิดขึ้น จากการซื้อการรับคืนสินค้าเป็นต้นนะคะ และ 3. การเคลื่อนไหวของสินค้าในด้านลบ เช่น การขายสินค้า การส่งคืนสินค้า การเบิกใช้วัตถุดิบและวัสดุไปใช้ในการดำเนินงานเป็นต้นค่ะ ในส่วนของการจัดการตัวสินค้าในคลังสินค้านะคะ เป็นการบริหารจัดการให้เกิดการเคลื่อนไหวของสินค้า อันได้แก่ การเบิกสินค้าออกจากคลัง และการรับคืนสินค้าเข้าสู่คลังนั่นเองค่ะ การจัดเก็บสินค้าให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เช่น การปรับอุณหภูมิของสินค้า ถ้าหากว่ามีความต้องการที่จะต้องรักษาในอุณหภูมิที่เฉพาะนะคะ การป้องกันความชื้น การป้องกันแสงสว่างของสินค้าบางประเภทเป็นต้น การรักษาความปลอดภัยให้สินค้าอยู่ในจำนวนที่ครบถ้วน และอยู่ในสภาพที่ไม่สูญหาย หรือไม่เสียหายระหว่างการเก็บรักษาค่ะ และก็การจัดเก็บข้อมูลของสินค้าให้ครบถ้วนถูกต้อง ปรับปรุงให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ และสุดท้ายนะคะ ต้องมีการจัดสภาพแวดล้อมในการจัดเก็บสินค้าให้สะดวกและง่ายต่อการเข้าถึงค่ะ ค่ะหวังว่าผู้เรียนคงจะพอมองเห็นภาพของกระบวนการจัดซื้อ และการจัดการคลังสินค้าของหน่วยงานธุรกิจไปแล้วนะคะ พบกันใหม่ในหัวข้อที่ 2 ในคลิปต่อไปเลยค่ะ